ทุกคนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนก็ตาม นักค้ามนุษย์จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการหลอกลวงอยู่เสมอ เพื่อที่จะหาเหยื่อรายใหม่ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตามชื่อโคลีค่ะอายุ 22 ตอนนี้เป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยอะค่ะก็วันหนึ่งกลับมาจากแคสงาน แล้วมีอีเมลมาหา เป็นเอเจนซี่ที่มาเลเซียเขาติดต่อมาบอกว่ามีงานหลังจากตรวจสอบว่าเอเจนซี่นั้นถูกกฎหมาย เขาวงออกเดินทางจากกรุงเทพเธอคิดว่าเธอจะได้รับสัญญาว่าจ้างการเป็นนางแบบ เธอเดินทางไปถึงกัวลาลุมเปอร์ และเช็คอินเข้าห้องโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่ผู้จัดของเอเจนซี่ดังกล่าวได้จัดเตรียมไว้ให้เธอ ผู้บริหารเขาก็โทรกลับมาบอกว่าเขาต้องการ หนังสือเดินทางไปทำวีซ่า ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ให้ ถ้าเกิดว่าต้องการหนังสือเดินทางโควีก็ต้องติดตัวไปด้วย เมื่อโคลวีปฏิเสธที่จะให้พาสปอร์ตนักค้ามนุษย์คนนั้น ก็จู่โจมทำร้ายเธอทันที ตอนนั้นก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่สู้เขาก็อาจจะไม่เห็นครอบครัวอีก เราทุกคนมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ แต่เราปกป้องตัวเราเองได้ ถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าเรารู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ถ้าเรารู้คนที่เราควรจะติดต่อ หากเราประสบปัญหา